ัตรูของข้าโพเลี้ยงสัตว์ก็มีไม่มากนะครับ แต่มันแสบเหลือเกินศัตรูตัวสำคัญคงหนีไม่พ้น หนู หนูมันจะระบาดรุนแรง ในช่วงฤดูแล้งโดยเฉพาะในฤดูแล้งในพื้นที่ที่ไม่มีอาหารชนิดอื่นๆให้มันกินข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเราก็จะกลายเป็นเป้าหมายอันโอชะของเจ้าหนูน้อยตัวนั้นไปได้ หนูจะกัดกินลำต้น ทั้งระยะต้นอ่อนถึงต้นแก่จนล้ม และกัดกินฝักครับ สรุปคือมันกินหมดเลยอร่อยเลย จะกำจัดหนูให้อยู่หมัด ต้องร่วมกันสามัคคีกำจัดพร้อมกันเป็นบริเวณกว้าง เพราะต่อให้แปลงของเรากำจัดแล้ว ถ้าแปลงข้างๆ ไม่กำจัดไปด้วย หนูมันก็จะมาทำลายข้าวโพดของเรา อยู่ดี วิธีการกำจัดทำได้ง่ายๆ ดังนี้ครับ 1. ต้องกำจัดวัชพืชที่บนคันนา และบริเวณแปลงปลูกให้หมดเพื่อไม่ให้เป็นที่อาศัยของหนู 2. ใช้กรงดักหรือกับดักครับแล้วแต่ 3. ใช้สารพิษประเภทออกฤทธิ์เร็ว เช่นซิงฟอสไฟร่วมกับเหยื่อพิษสำเร็จรูปประเภทออกฤทธิ์ช้า เช่นโฟคูมาเฟนครับ สารพิษออกฤทธิ์เร็ว จะช่วยลดประชากรหนูก่อนปลูกลง ส่วนสารออกฤทธิ์ช้าเนี่ยก็จะช่วยกำจัดหนูที่เหลืออีกทีครับ ให้ผสมสารซิงฟอสไฟกับปลายข้าว และรำข้าวอัตราส่วน 1 ต่อ 77 ต่อ 2 แล้วนำไปวางจุดละ1ช้อนชา ห่างกัน 5-10 เมตร ใช้แกลบรองพื้นและกลบเหยื่อพิษไว้ ส่วนสารออกฤทธิ์ชาที่เป็นเหยื่อพิษสำเร็จรูป ชนิดขี้ผึ้งให้ใช้ก้อนละ 5 กรัม วางไว้จุดละ 15-20 ก้อนห่างๆกันหน่อยประมาณ 10-20 เมตร นอกจากสัตว์ศัตรูตัวร้ายอย่างหนูแล้วเนี่ยนะครับ ก็ยังมีโรคแล้วก็มแมลง ที่เกษตรกรจะต้องต่อสู้ฟันฝ่าระมัดระวังด้วยดังนี้ครับ 1. โรคราน้ำค้างหรือใบลาย โรคนี้พบเจอได้ในช่วงฤดูฝน จะเกิดกับต้นอ่อนถึงอายุประมาณ 1 เดือนครับ เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราทำให้ต้นเนี่ยมันแคร่แกลนใบเป็นทางสีขาว เขียวอ่อนหรือว่าใบเหลืองอ่อน ต้นที่ติดโรคถ้าไม่ตายก็จะไม่ออกฝัก หรือถ้าออกฝักก็จะไม่มีเมล็ดครับ แต่โรคนี้สามารถป้องกันได้ ด้วยการใช้พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ต้านทานโรคได้นะครับ 2. โรคราสนิม เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราเหมือนกัน อาการของโรคจะพบแผลเป็นจุดนูนสีน้ำตาลแดงคล้ายสนิม เกิดได้ทุกส่วนของต้นเลยนะครับ โรคนี้ระบาดหนักในช่วงที่มีความชื้นในอากาศสูงเหมือนกัน และก็สามารถป้องกันได้ด้วยการใช้พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ต้านทานโรคเช่นเดียวกัน 3. หนอนเจาะลำต้น นอนพวกนี้ก็คือผีเสื้อกลางคืนนั่นเองครับ มันจะมาวางไข่เป็นกลุ่มซ้อนกันคล้ายเกล็ดปลา และจะเจาะทำลายช่วงก่อนข้าวโพดออกช่อดอกทำให้ต้นเนี่ยมันชะงักการเจริญเติบโต มักพบการระบาดในช่วงแล้งมากๆ ป้องกันและกำจัดได้โดยใช้สารไซเพอร์เมทริน 15% EC 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นเข้าไป และหยุดใช้สารนี้ก่อนเก็บเกี่ยว 10 วันนะครับ 4. ่นอนกระทู้หอมหนอนชนิดนี้ก็คือผีเสื้อกลางคืนเช่นเดียวกัน มันจะวางไข่เป็นกลุ่มสีขาวใต้ใบ มีขนสีครีมปกคลุมหนอนจะกัดกินทุกส่วนของต้นอ่อน มักระบาดรุนแรงมาก ช่วงแรงจัด สามารถป้องกันกำจัดได้ โดยเก็บกลุ่มไข่เนี่ย ไปทำลาย หรือฉีดพ่นด้วยชีวินทรีนิวเคลียร์โพลิฮีโดซิสไวรัส20-30มิลลิลิตรต่อน้ำ20 ลิตร และให้หยุดใช้ก่อนเก็บเกี่ยว 1 วันครับ